จินตนาการผ่านอักษร ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับการเขียนบทมีดังนี้ ต้องสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย มีเนื้อหาที่ถูกต้องทันสมัย เรียงลำดับดี เหมาะกับวัย ระดับชั้น และประสบการณ์ของผู้รับ และที่สำคัญที่กำลังจะผ่านอักษรของทุกคนมี 3 ปอดังกล่าว เพื่อที่ว่าสื่อของเราจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้าน เรื่องนี้เกิดเมื่อปีที่แล้ว และนี่คือบ้านของฉัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 น้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านของฉัน และนี่คือบ้านของฉัน จมอยู่ในน้ำตลอดสามเดือน ฉันและครอบครัวอพยพออกมา พร้อมกับของใช้ที่จำเป็น นอกนั้นก็ย่อยสลายไปกับน้ำอย่างน่าเสียดาย ฉันแอบร้องไห้ เพราะกลัวทุกคนจะร้องตาม แล้วก็ไม่อยากให้ลูกเห็น ฉันเชื่อว่าพ่อกับแม่ก็คงแอบร้องไห้แบบไม่เป็นผู้เป็นคนเช่นกัน ทุกคนเสียใจ เสียดายและล่องลอย ใครจะคิดว่า ผนังกั้นน้ำที่แข็งแรงมากจะแตก ใครจะเชื่อว่าน้ำจะมาหาศาลขนาดนี้ วันที่อพยพออกมา ฉันนั่งอยู่ข้างๆ ผู้หญิงคนหนึ่ง เธอร้องไห้แทบตาย เพราะขนของขึ้นชั้นสองไม่หมด แต่บ้านฉันชั้นเดียว ฉันไม่ร้องไห้ แต่รู้สึกเหมือนตายไปแล้ว ตอนนั้น โทรทัศน์ ตู้เย็นมอเตอร์ไซค์จักเย็บผ้าเครื่องทำมาหากินของพ่อ เปลลูก รถเข็นลูก คอมพิวเตอร์ จักรยาน ตู้กับข้าว ฉันนึก นึก จนรู้สึกจุกในคอ จบแต่ละคลิป อย่าลืมที่จะทำกิจกรรมต่อด้วยนะคะ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 平凡。